เองครับ พี่ยีนพีสองุูธใช่ไหม แคปให้ดูไหมสูตรเพชรไปยืนห้องนั้นหมดทำงานแล้วใช่ไหมพี่ยีนเหลือหกนาทีนาทีก็จะลงแล้ว ครบชั่วโมงพอดี วัดนี้ข่าวพี่วูดช่องนี้ไม่ได้เติมเลยทำงานแปดโมงครึ่ง อ๋อตู้บีสวัสดีค่ะพี่วูด เคค่ะเช่เกอร์ เหลือหกนาทีน้องก็จะลงละให้ครบชั่วโมงก่อน ชุดชิงจังวันนี้ชิเหรอชุดชิวทรงผมชิว คนก็ชิว นั่งแคะมันทานตะวันอยู่อ่ะอร่อยหยุดไม่ได้นะ พอละ สายเข้านินทาอะไรเราเปล่า ไม่นะ คิดว่าพี่มีงาน แล้วพี่หาย ยังไม่ได้พูดอะไรเลย มีแต่โดนดินทาโดนพี่เจเกอร์ว่า ไอทิวสบายดีไอทิวหรือว่าพูดกับพี่ไปหรือยังว่า ไฮแจ๊สสบายดีขอบคุณค่ะพี่บูธพี่บูธมคุณพี่เขาแต่เรียก เรียกเขาพี่ใช่ไหม วันนี้สวยน้อย แค่เปิดดาว พอ เปิดดาวเดียวใช่ไหมหนึ่งดาวใช่ไหมงั้นตอนเย็นจะให้สวยมากกว่านี้แล้วก็เปิด มาเปิด เลดบูธนีนจนหัวยังถ้าเราอายุมากกว่าบูธอะแล้วเราเรียกพี่บูธอะน่าจะเป็นตาหัวอยู่ ในการสลองสบายดี พีเคสบายดี ทัดเด่นทัดเด่นเลดบูทไม่ใช่เลดบุกเลดบูเออ เลดบูจะวันเกิดวีเจแล้วอรู้ได้ไงรู้ได้ไงบุ๊ตอนเย็นไรกี่โมงยังไม่แน่ใจเหมือนกัน บางทีก็อาจจะไม่ไหลไม่แน่ใจนะ แต่ตอนเย็นไม่ได้ขายหอยน่าจะไหลอยู่ รู้ได้ไงมูดว่าวินวันเกิดเราอะเปลี่ยนชื่อให้ผมซะแล้วอานผิดชีวิตเปลี่ยนเคยบอก อ๋อแสดงว่าความจำดีอยู่นะ วันที่สิบสองนะมกราอายุครบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า พี่ฟินของเต้ย มอร์นิ่งที่เก้า ฟันดี มอร์นิ่งเลยกับฟันดี ใอกาสลองเอาหุบไผ่มาใส่ อันพลรญาติพลรญาวะค่อยเนี่ยบอกภาษาลาวนะว่าไอ้กาสลองตลอด แต่บุกหงว่าเป็นคนลาวหรือคนไทย คนไทยมันบอกไม่ไว้กาสลองนะคนไทย สังเกตบอท่านมาที่เจ้าเขามาห้องคอยนะเขาบอกภาษาลาวนำเจ้า เพราะว่า เะาพิมพ์จะาพิมพ์ภาษาเราใช้ซื้อกันเลยคิดว่าเป็นคนเราแต่บอแมนมีเจประจำอืมมีเจประจำบอกหูแต่ว่า ไม่คิดว่าจะเป็นคนเราเพราะว่าพิมพ์ชื่อภาษาลาวดิก็เลยคิดว่าเป็นคนลาว แล้วก็คิดว่าเป็นคนลาวที่อยู่ต่างประเทศคือแบบขอไอบิลลี่ไลพูเอเคเนียยูคิดว่าเป็นแบบเหมือนพี่ไอบิลลี่ ไอพูปาหำอย่างเงี้ย แต่ที่จริงที่เป็นคนไทยใช่ไหมจะมีคนไทยอยู่ ก็คือไอด็อกกี้เป็นคนไทย จังเจ้าหวานฉ่ำใส่ไอ้ตรงตัวมาจะเพื่อดาวให้น้อง่มาเมล็ดทันตะวันหมดไปครึ่งถุงแล้วเนี่ย วันนี้สวยน้อย พี่สงจนบอกไม่ให้ถามไม่ตอบถามว่ายังไงอะ่ะ ถามว่าไง เหมือนพี่ไม่ได้ถามนะเม้นไปแล้ว เอาใส่กีอ๋อ กี่ทัวร์แล้วแต่อ่าเห็นแล้ว